ดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ก็พบกับเจสอีกแล้วนะคะห่างหายจากการทำคลิปมานานมากเลย วันนี้คือวันปล่อยผีนะคะ มันไม่ใช่วันปล่อยผีจริงหรอกแต่ว่าอยู่ดีๆ คิดอยากจะทำคลิปแบบผีหลอกนะคะ เดี๋ยวไปดูผีหลอกตรงกาบ้างนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผีจังก้านะครับ แล้วนี่ดักล้านี่แดงแป๊ดเลย แดงแป๊ดเลยมีนเล็กดูวเราเลยครับนายขอท่าปล่อยผีหนึ่งท่าหน่อยท่าอะไรอย่างนั้นนั่น เอาอีพีหน้านะคะ เกดก็จะมา แต่งหน้าแบบนี้ให้ดูนะคือง่ายมากอะ่ะสองอย่าง นะคะไปดูคลิปต่อกันเลยค่ะดูต้องกล้าทำกาหกไหนหนูหน้า ดูทุกคนเราต้องไปเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะคะโอเค สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ก็จะมาสอนแต่งหน้าฉบับน้องเจ๊นะคะ ไปดูกันเลย ก็จะเป็นแป้งกับลิปสติกนะคะ อย่างแรกเราต้องลงแป้งให้หน้าขาวหมุนก่อนนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ไปเลยกันเลย นี่ก็จะประมาณนี้ เอาแบบไหนก็ได้เลยทาคอด้วยนะทุกคน ไปดูอีกคลิปกันเลยค่ะ ต่อไปลิปนะคะ ลิปสีแดงเลย ทำไมอ๋อ อันนี้ ประมาณนี้ สองข้างเลยนะ ไปดูกันเลยนะคะ ทุกคนคือกะไม่โดนเลยเอาประมาณนี้นะ แล้วก็ ถ้าปาดเลยค่ะ นี่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ เอาจิ้มจมูกนะคะ แล้วก็ทำแบบนี้ แล้วก็แบบนี้นะคะ ให้ครบสองข้างเลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วสำหรับใครชอบลุงนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย